วัสดีค่ะ หวยล่ำซำมาแล้วค่ะ เจ้าใหญ่จ่ายจริง จ่ายถึงบาทละ 900 ไปเลย วันนี้มาแนะนำวิธีการสมัครแบบง่ายๆ โดยขั้นตอนแรก กดที่สมัครสมาชิก กรอกเบอร์โทรและรหัสผ่านที่คิดว่าท่านจำได้ จากนั้นกรอกเลขบัญชีและธนาคารของท่าน และกดสมัครสมาชิก เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นง่ายมาก ๆ เลยค่ะพอเข้าไปดูที่เมนูหน้าหลักของเรา มีหวยให้เลือกเล่นมากมาย ทั้งหวยต่างประเทศ เช่น หวยลาว หวยฮานอย และยังมีหวยหุ้น เช่น หุ้นอังเสง หุ้นเยอรมัน หุ้นอังกฤษ หุ้นรัสเซีย หุ้นดาวโจนส์ หุ้นซูเปอร์ VIP เราก็มีหลากหลายมากๆ เลยนะคะ เท่านั้นยังไม่พอ หวยฮานอย 24 ชั่วโมง หวยลาว 24 ชั่วโมงที่ออกทุก 1 ชั่วโมง หวยยี่กีออกทุก 15 นาที เรียกว่าเล่นกันแบบเต็มคาราเบลไปเลยจ้า ติดปัญหาอะไรสามารถสอบถามแอดมินที่ช่องติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะคะ หวยล่ำซ้ำยินดีให้บริการจ่ายเน้นๆ จุกๆ รับทรัพย์กันทุกวันไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะ